สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับุเข้าสู่ช่องพริซ่าชาแนลนะคะ คลิปนี้นะคะ จะมาสอนเทคนิคหาโรบักฟรีให้ได้10,000โรบักขึ้นไปค่ะ ซึ่งใครที่มีความฝันนะคะ อยากจะมีของแพงๆ เอาไว้ติดตัวไว้ใช้นะคะ อย่างเช่นเฮเลสนะคะ หรือว่าโคบอสนะคะ ความฝันทุกคนนะคะ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ ยังไงก็ตามนะคะ ต้องดูให้จบคลิปนะคะ จะได้รู้นะคะว่าต้องทำยังไงบ้างค่ะขอเกินกันนะคะว่าคลิปนี้ค่ะสืบเนื่องมาจาก2คลิปนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดู2คลิปนั้นมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะไม่งงนะคะ ถ้าเกิดว่ามาดูคลิปนี้ค่ะ แต่สำหรับใครนะคะ ที่ไม่เคยดู 2 คลิปนั้นมาก่อนค่ะ ก็ไม่เป็นไรนะคะ สามารถดูคลิปนี้จนจบก่อนได้ค่ะแล้วค่อยตามย้อนหลังได้นะคะโอเคค่ะ ทุกคนสำหรับเทคนิคนะคะจะเกี่ยวข้องกับการสมัคร Account Microsoft นะคะ จากคลิปก่อนหน้านั้นที่เคยสอนไปนะคะ Account Microsoft Account หนึ่งค่ะ สามารถแลกโลบักนะคะจำนวน 100โลบักได้เดือนละ1ครั้งนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามี 10 Account นะคะเราก็จะสามารถแลกรับโลบักฟรีนะคะได้เดือนละ 10 ครั้งต่อ Account ที่เรามีเลยค่ะ ในกรณีที่มี 10 Account นะคะ ถ้าเกิดว่าคูณ 100โลบักนะคะเราก็จะได้1,000โลบักต่อเดือนเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเรามี 100 Account นะคะคูณ100โลบักเข้าไปค่ะ ก็จะกลายเป็น10,000โลบักต่อเดือนเลยนะคะ พอพูดมาถึงตรงนี้นะคะ เชื่อว่าบางคนก็อาจจะนึกภาพออกกัน แล้วนะคะ ส่วนบางคนนะคะก็อาจจะยังนึกภาพไม่ออกไม่เป็นไรค่ะ ค่อยตามไปดู 2 คลิปนั้นย้อนหลังได้ค่ะ ส่วนสำหรับใครนะคะ ที่สงสัยนะคะว่ามันสามารถทำได้จริงไหมนะคะ คลิปนี้ค่ะเพื่อเป็นการพิสูจน์นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันเลยค่ะ ในหน้านี้นะคะก็จะเป็นประวัติการแลกคะแนนของเราค่ะ ซึ่ง Account นี้นะคะ เราได้แลกไปแล้ว2ครั้งค่ะ ในการแลกคะแนนสำเร็จทุกๆครั้งนะคะ เราจะได้โค้ดมารีดีมค่ะซึ่งก็จะเป็นโค้ดโรบักฟรีจำนวน 100โรบักนะคะสำหรับเว็บในการรีดีมโรบักฟรีนะคะก็จะเป็นเว็บนี้นะคะซึ่งคุณหน้าคุณตาดีกันแน่นอนค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีดีมกันเลยนะคะโค้ดแรกค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนโรบักฟรีนะคะจำนวน 100โรบักค่ะก็ได้มาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะรีเฟชหน้าจอนะคะ เพื่อเป็นการพิสูจน์ค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะโรบักฟรีจำนวน 100 นะคะก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดที่ 2 ต่อกันเลยค่ะ ในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของ Account ที่ 2 ของเราค่ะ ก็จะมีโค้ดนะคะทุกคนโอเคค่ะกรอกโค้ดเสร็จแล้วนะคะกด redeem ค่ะ เป็นไงคะทุกคนได้ 100 Robux ฟรีออกมาอีกแล้วค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวจะ refresh หน้าจอให้ดูอีกรอบค่ะโอเคค่ะ 100 Robux นะคะได้เพิ่มเข้ามาจริงๆค่ะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวจะแลกโค้ดที่ 3 ให้ดูกันต่อเลยค่ะ หน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาโค้ดของ Account ที่3มาใส่ทุกคนดูกันค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะก็รีดีมิที่ไร้แล้วค่ะ ก็จะได้ 100 Robux ออกมาอีกเช่นเคยนะคะ ในหน้านี้นะคะ ก็จะเป็นประวัติการรับโรบัสฟรีของเรานะคะ ทุกคนจะสังเกตเห็นว่า 100โรบัสของเรานะคะจะมีจำนวน 5 ครั้งค่ะ ซึ่ง 2 ครั้งแรกนะคะ เราได้แลกไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ โดยครั้งแรกสุดนะคะ คือวันที่ 24 เดือน 9 นะคะ ก็คือวันที่เราทำคลิปนี้ออกมาค่ะ ส่วน 3 ครั้งล่าสุดนะคะตอน7โมงค่ะ ก็คือวันนี้เลยนะคะที่เราลงคลิปให้ทุกคนดูกันค่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการพิสูจน์แล้วค่ะ ว่า Account Roblox Account นี้นะคะสามารถได้รับ Robux ฟรีได้มากกว่า100 Robux ต่อเดือนค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ อย่างที่บอกทุกคนไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปค่ะว่าเทมในฝันของทุกคนนะคะ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะ เพียงแต่เราจะต้องมีความขยันและความอดทนนะคะ ถ้าเกิดว่าทุกคนมี 2 สิ่งนี้นะคะ Robux ฟรีหลักหมื่นค่ะก็สามารถเข้ามาอยู่ในกระเป๋าทุกคนได้ค่ะโอเคค่ะ ทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ Robux ฟรีแบบนี้นะคะสามารถดูได้ที่ 2 คลิปนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ ในช่องของเราค่ะยังมีของฟรีดีอีกเพียบนะคะ ทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน บ๊ายบาย